ลงมานี่ได้ปืนซามิเราทันทีไม่ีปืนที่ชอบไปกันค่ะ ถ้าภาพไม่ค่อยชัดก็พิมพ์มาบอกนะคะ เดี๋ยวจะแก้ มันอยู่ตรงต้นไม้นั้นเหรอใครยิงมาจากไหน ุกคนทำไง องไปที่อื่นมันมีคนอยู่กดออกเลยเยอย่างเมื่อวันจันทร์เนี่ยเมื่อกีมันจะหลุดหน่อยมันจะหลุดจะหลุดหลุดเนี่ยไปกันกดแล้ว บอสตุงกาเป็นตุงกาเหรอ จะไปชุมไงหรอ ถ้าตายแล้วมันมีที่ซุปหรอ ครับ แต่ว่าเราต้องรีบหนีหน่อยนี่เหรอพี่เกด สื่อสื่อตู้คนละคนคนคนยิงเราขอไปเจ้าอีกเจ้เปืนเจ้าึ่นมาระเบิดตอดเราจะตอดทำไมล่ะบริหารของบริทจำกัดมหาชนจะมาเล่ารืองนี้นะคะเชิญอันเนี่ยป้องกันเด็ก ดีใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งทำไงดี เป็นพวกปืนปืนบ้าอะไรก็ไม่รู้ กดเพิ่มจานดีต้องก้าวไปก่อนไป ตามไป ตอนนี้แต่เราเหลือแปดเปอร์เซ็นต์พอะทุกคน เจ้าคนตรงกลาง มาแล้วเหรอเราคิดว่าเราเจอโคนอะเราไปกัำไม่ใช่แต่เห็นเสือโคนวันนั้นอาชาไ์กนกำลังขายกำลังขาย

내 거의 빨간 对 ไฟชาร์จนี่มันก็กระตุกตุกตุกขึ้นเป็นทวีคูณดูแลได้อย่างรวดเร็ว และตรงจุดมากยิ่งขึ้นกระตุกยังไง อมั้งมันมีมันไม่น่ามีมันมีแค่ตรงนู้นนะเราต้องรีบไปชุบน้องเราทำไงดีทุกคนจะได้ที่หนึ่งไหมอ่ะ ไปกันไปกัน เป็นไรอะ่ะ คัดค้านนะครับการตัดสินนะเราต้องรีบไปทำไงดีอะทั้งตรงนู้นทั้งตรงนี้น้ำมันดีไปเลยออกเลยไม่กดยังไม่แก่นะ องานี่พี่ขึ้นเท่าไหร่อ่ะ44ขอบคุณที่รับชมค่ะ บ๊ายบาย ให้ได้เยอะๆแล้วใช่ไหมอืม นี่เราลไปเราชุบเพื่อนเหลือสามพอดีค่ะทุกคนงั้นเราเลกสามตัวไปเลย แต่ว่าลืมกันกระสุนไม่ con hôm nay thì à, ุกคนอันก็ไม่รู้ ลอไงดูก่อนนะคะ ไเคมังกรนะคะ เราก็นี้อาเกรเรา้อาเกรถึงเลเวลสองใช่ใช่มันต่างกันใช้ต้องเหมือนเี้คือเราเติมไม่เป็นด้วยคือประเด็นนะ ถ้าจะเติมก็เติมได้